่มีมือถือเครื่องเดียวนะคะ ก็สามารถทำงานได้ หาเงินได้ work from phone ค่ะสุดยอดมากๆเลย พอมาเจอกับแพลตฟอร์ม BG นะคะ ก็ทำให้เค้กเนี่ยมีรายได้จากโลกออนไลน์นะคะ มากกว่างานประจำที่ทำนะคะ by being able to attract more people to me through social media. And I'm so grateful I got to learn about this online Whoa. business. เหนือความคาดหมายจริงๆ นะคะทำธุรกิจไปได้แบบกระจายไปได้ทั่วโลก to allow me to build the business globally in many other countries so it's a great platform ก็เริ่มต้นแต่ศูนย์เขาสอนให้หมดเลยค่ะทำให้เราเนี่ย เป็นวัยรุ่นเนี่ย สามารถทำธุรกิจที่ประเทศไทย แต่ว่ามีขยายไปต่างประเทศได้ง่ายมากๆเลยค่ะ วันนี้ใครเคยซื้อของทางออนไลน์บ้างออนไลน์มันไม่จำเป็นต้องขายเฉพาะในประเทศไทยถูกไหมคะ เพราะนั้นการที่เราสามารถขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศได้ มันจะสร้างรายได้ให้เราได้มหาศาลมากจริงๆ เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องคนเราไม่แก่เกินเรียนนะครับ ผมทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกันครับ คุณจะเห็นรถเติมเลิกเติมน้ำมันก่อนน้ำมันหมดโลกเชื่อผมไหม พในหัวของเราที่เราคิดว่าถ้าเราทำออนไลน์เนี่ยเราจะต้องมานั่งแพ็คของมานั่งส่งของเอง แต่วันนี้ BG ดิจิตอลมีแพลตฟอร์ม ให้เราเนี่ยสามารถทำออนไลน์ได้ง่ายนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ เราไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วสามารถขยายไปตลาดต่างประเทศได้ ถึง 54 ประเทศทั่วโลกทำความเข้า แค่เฟซบุ๊กอย่างเดียว มียอดขายไปต่างประเทศนะคะไปประเทศฟิลิปปินส์นะคะ ก็คลาสนี้ดีมาก ๆ ค่ะ ก็อยากให้ลงทะเบียนมาเรียนกันเยอะ ๆ นะคะ ก็กดปุ่มลงทะเบียนด้านล่างได้เลยค่ะ